เอาดี พี่ โอ้โหสะดุ้งโหงดอกเมื่อกี้สะดุ้งโหงต้องตามแล้วครับ สาวถ้ำจังหวะนี้แจกจัดแจกจัดพี่ ตีไปสองหมื่นกลมๆนะตอนนี้ได้มาสามหมื่นนะประมาณสามหมื่นนะเอาดิสิบหมุนแล้วล่ะความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ มาพี่ตอบเกมสาวทำกับผมเฮียวันมาสำหรับเช่นเดิมนะ ตอบเกมสาวทำเมื่อกี้แตกสองแสนถอนไปได้เรียบร้อยมา เหลือหมื่นเก้าทำไรได้กับเกมนี้ ซื้อเลยไหมมาถึงซื้อเลยไหมหรือว่ายังไปเบ็ดห้าสิบก่อนดิ ขอลองเปิดหัวก่อนดิ อยากรู้เป็นไงรักสิบหมุนนะอึบอึบมาดิ เอาดิยังไหลอยู่พี่ ยังไหลอยู่ ยังไหลอยู่หูยรับเต็มพี่เจ็ดร้อยมาอีกร้อยแปดสิบก้อนเผาดอกนี้ พันหนึ่งเอาดิโอ้โห มาอีกไหลต่อสเก็ตเตอร์ว่าไง ไม่มา ฮึบเต็มเต็มพี่ดอกนี้ รับซับซูเปอร์เมกาไหอีกหมื่นหนึ่งครับพี่ เอาดินึจะเข้าโอ้ยสิบมาสิบมาเคมาไหมเคมาต่อพี่โอ้โหเจมาอีกโอ้โหมาสามร้อยยี่สิบโอ้โหคูณคูณเข้าไปคูณเข้าไปอีกพี่และคูณเข้าไปอีกโอ้โหดอกใหญ่ดอกใหญ่แบบนี้ ซุปเปอร์เมกะมาอีกหมื่นหนึ่งเน้นๆไม่ได้ซื้อแล้วมั้งคุ้มแล้วเนี่ย พี่ได้คุ้มแล้วเนี่ย ได้คุ้มแล้วเนี่ยมาดิหมื่นเก้านะ มาสี่หมื่นเท่าไหร่มาสี่หมื่นเท่าไหร่ดอกนี้มาดิมาอีกยังมายังมาไม่หยุดเอาดีพี่โอ้โหสะดุ้งโหยงดอกเมื่อกี้สะดุ้งโหยง ต้องตามแล้วครับสาวถ้ำจังหวะ นี้แจกจัดแจกจัดพี่ ตีไปสองหมื่นกลมๆนะตอนนี้ได้มาสามหมื่นนะประมาณสามหมื่นนะ เอาดิสิบหมุนแล้วล่ะ อันนี้ เบาไปเบาไปซื้อละซื้อแบบนี้ มันเบาไปร้อยไหมเท่าไหร่ห้าพันไป อย่าไปหยองกำไรมาเห็นเห็นแล้ว มาครับ มาครับ ไปครับ ไปครับ ไปครับ